การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ มักจะกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ การที่บุคคลจะสามารถนำซอฟต์แวร์ของผู้อื่น ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือจ่ายค่าลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น การกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดก็ได้แก่ การคัดลอกทำซ้ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลอื่น หรือคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นมาใช้งาน รวมถึงการแสวงหากำไร ในรูปแบบต่าง ๆ จากซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ เช่น การขาย การให้เช่า การเผยแพร่ต่อสาธารณชน การแจกจ่ายในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่า โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่จะทำการคัดลอกนั้น เรามีสิทธิ์ในระดับใด ซึ่งสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ในแต่ละประเภท มีความหมายดังนี้ค่ะ จะเห็นได้ว่า เมื่อเราซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการจดลิขสิทธิ์ นั่นถือเป็นการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ โดยเราได้ยอมรับข้อตกลงในการใช้ซอฟต์แวร์นั้นแล้ว ซึ่งลิขสิทธิ์ในการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละตัวสินค้าและบริษัท ซึ่งตัวอย่างเงื่อนไขของลิขสิทธิ์มีดังนี้ค่ะ บางโปรแกรม คอมพิวเตอร์อนุญาตให้ติดตั้งเพียงครั้งเดียว หรือบางโปรแกรม คอมพิวเตอร์ไม่อนุญาตให้ใช้กับเครื่องอื่น ๆ ถึงแม้เครื่องนั้นท่านจะเป็นเจ้าของก็ตาม ในขณะที่บางโปรแกรม คอมพิวเตอร์อนุญาตให้ใช้โปรแกรมนั้นได้หลาย ๆเครื่องตราบเท่าที่ยังมีสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา